มาอัปเดตข่าวลือของ iPad Air ให้ได้ฟังกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงแต่ iPad รุ่นที่ 8 นะครับ วันนี้นะครับ 27 สิงหาคม 2563 มีการรายงานจากทางสื่อครับของไอมอไอมอรายงานออกมา โดยอ้างอิงจากทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับ ซึ่งภาพที่นำมาเสนอนั้น เป็นภาพเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานที่อ้างอิงว่าเป็นของ iPad Air รุ่นที่4นะครับ เดี๋ยวจะสรุปรายละเอียดให้ได้ฟังกันนะครับว่า ในรูปภาพนั้นเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับ อ่ะอย่างแรกเรามาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนนะครับ ที่ได้จากเอกสารตัวนี้นะครับ ผมยกให้ตัวอย่างให้ดูเลยนะครับ ดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Pro ที่เห็นอยู่ณ ตอนนี้นะครับ ปุ่ม Home จะหายไป สิ่งที่มันหายไปก็คือปุ่ม Touch ID ปุ่ม Touch ID นั้นจะถูกแทนที่ไว้อยู่ที่บริเวณ ปุ่มด้านบนนะครับหรือว่าปุ่ม power ถามว่าปุ่ม power ตัวนี้มีโอกาสที่จะทำให้มันทัชได้ไหม เราได้เห็นอยู่บน macbook กันไปแล้วนะครับทั้ง macbook air macbook pro ทุกรุ่นนะครับ ณ ปัจจุบันปุ่ม touch id นั้นจะอยู่บนปุ่ม power ถ้าข่าวลือจากข้อมูลตรงนี้เป็นจริงนะครับ เราจะได้เห็น iPad รุ่นแรกที่ใช้ปุ่ม touch id แต่ว่ามาอยู่บนนี้แทนนะครับ ในข้อมูลบอกว่าจะไม่มีตัว face id นะครับจะมาพร้อมพอร์ต usb c iPad Air รุ่นที่3ณปัจจุบันมาพร้อมพอร์ต Lightning แต่ว่าในรุ่นที่ 4 นั้นหรือมาว่าจะใช้เป็นพอร์ต USB-C นะครับดีไซน์เป็นแบบเหลี่ยมเหมือนกัน ถ้ามาเหลี่ยมๆ แบบนี้ครับแน่นอนว่าน่าจะใช้ร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับฝั่งด้านหลังนั้นสิ่งที่เราเห็นจะมี 2 จุดหลักๆ ก็คือ Smart Connector ที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งจุดนี้จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Smart Keyboard Folio แล้วก็ Apple Magic Keyboard ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของกล้องครับในรูปด้านหลังที่เราเห็นนั้นกล้องจะไม่ใช่ในลักษณะนี้ ตัวกล้องนั้นจะมีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Pro ปี 2018 นั่นเองนะครับนี่คือดีไซน์หลักๆ ที่เราได้เห็นจากเอกสารฉบับนี้นะครับและอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับมีอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องพบข้อมูลการลงทะเบียนนะครับที่ฐานข้อมูล EEC นะครับในฝั่งของยุโรป จะมีอุปกรณ์อยู่2รุ่นนะครับก็คือ Apple Watch แล้วก็ iPad ซึ่ง Apple Watch นั้นคาดว่าจะเป็น Apple Watch Series 6 นะครับ ส่วน iPad นั้นจะแบ่งจำแนกอยู่เป็น 2 กลุ่มนะครับ แหล่งข่าว Mac Rumor รายงานมาว่า iPad ในรอบนี้แน่นอนว่าน่าจะเป็น iPad รุ่นที่ 8 เพราะว่า iPad รุ่นปกตินั้นจะมีการอัปเกรดทุกๆ 1 ปีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าอีกหนึ่งชุดที่เพิ่มขึ้นมานั้น ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของ iPad Air ตัวนี้หรือเปล่า ที่เพิ่งมีเอกสารหลุดออกมาตรงนี้ หรืออาจจะเป็นของ iPad Pro ไหม ที่เป็นรุ่นหน้าจอ mini LED นะครับแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผม ถ้าอิงตามข้อมูลของ EEC ตรงนี้นะครับผมมองว่ามีความเป็นไปได้ก็คือ iPad รุ่นที่ 8 แล้วก็ iPad Air 4 ตัวนี้นะครับมันมีความเป็นไปได้มากกว่า iPad Pro เพราะว่า iPad Pro นั้นมีการอัปเดตตั้งแต่ต้นปีมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในทางฝั่งของ iPad Air นั้นยังไม่มีก็มีเพียงข่าวลือมาเรื่อยๆ ว่าดีไซน์จะมีการปรับคล้ายๆ iPad Pro อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรมากเท่าไหร่ ส่วนพวกเรื่องสเปคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหน้าจอ ขนาดหน้าจอจะใช้เท่าไหร่นะครับ 10.5ไหมหรือว่าจะเป็น 11 นิ้ว เท่าๆกับตัว iPad Pro 11 นิ้วหรือเปล่านะครับ แต่ว่าโปรโมชั่นไม่น่าจะมีนะครับ อาจจะตัดออกไป เพราะไม่งั้นอาจจะไปชนกับ iPad Pro 11 นิ้ว มันก็แบบอ่าไม่รู้ว่ามันออกมาทับลายกัน ผมคิดว่าทาง Apple ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะครับ ส่วนเรื่อง สเปคของ CPU จะใช้ CPU ตัวไหน อันนี้ต้องมารอติดตามกันอีกทีนึง จะเป็น A11 หรือว่า A12 นะครับ เพราะว่า iPad Pro ตอนนี้ใช้ A12Z อยู่นะครับ ถ้านำ CPU ชนิดเดียวกันของ iPad Pro มาเลย ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น อาจจะใช้เป็นแค่ระดับ A11 แทนนะครับหรือว่า A11X ประมาณนั้นอ่ะต้องรอดูกันนะครับ ถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมยังไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึง และส่งท้ายครับอย่าลืมว่านี่คือข้อมูลข่าวลือนะครับยังไม่ใช่ข้อมูลทางการ ยังไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลยังไงเราก็มารอติดตามกันดูว่า ทาง Apple นั้นจะเปิดตัว iPad รุ่นนี้จริง ๆ หรือเปล่านะครับ ไม่แน่ว่าข่าวในตอนนี้อาจจะเป็นข่าวลวงก็ได้นะครับ ส่วนที่ถามว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับ แหล่งข่าวก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 7 กันยายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับ ยังไงก็เกาะติดสถานการณ์กันเอาไว้นะครับ ทางทีมงานไอมดจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆ ให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในรอบหน้าครับผม สวัสดีครับ